30 นะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนนะครับ วันนี้เรามาอยู่ที่เกม Fortune Ox ในค่าย PG นะฮะงบวันนี้ 2499 อันพานคลองเมืองนะครับผม ขอเล่นสูตรนิดนึงครับ เทคนิคนิดนึงนะ 5530 นะครับ โอ้โห มาถึงแม่งโดดเลยว่ะเพื่อนๆ ดูดิฮะ สูตรนะ ไม่รู้ได้เท่าไหร่นะครับเบ็ดสิบด้วยเอาละมึง เอาแล้วมึงอ่างเปามาพะโลเจกนะครับอ่างเปามาครับคูณิบครับ เย็ดเฮ่หนึ่งพันแต่ครับทุกท่านมาแล้วครับโอ้โหมาโคตรไว นี่คือยังไม่จบห้าอันแรกเลยนะ สเต็ปแรกยังไม่จบเลยนะครับห้าห้าสามสิบนะฮะห้าแรกกดเบสสิบห้าที่สองกดยี่สิบนะครับ เกือบโดนอีกแล้ว เย็ดแค่มึงดู เพื่อน ล่อมาอีกพันสองครับดีจัด โหห้าที่สองครับเป็ดยี่นะห้าไม่ไม่ใช่ห้าสามสิบนะครับ อันนี้เล่นเบ็ดสามสิบไปเลยโอ้โหแตกดีสาดโอ้แม่งมาดีว่ะวันนี้ มาดีตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ออกตัวแรงนะครับแต่ท้ายมึงอย่าตกนะ ฟอร์มอย่าตกนะกูกลัวจะออกตัวแรงแล้วแกงหกเลยดิเย็ดเค้เฮ้ยเบ็ดสามสิบเพื่อนโดดหน่อยก็ได้นะไม่ได้ว่านะ เออได้ก้อนนี้มาก็สวยงามอยู่นะครับ600นะครับผม อะไแล้วยังไง และยังไงโอ้โหทองแม่งมาโคตรบ่อย ทองแม่งมาถี่จัดนะครับ สองก้อนสองก้อนตลอดเลยนะสองเส้นนะเขาเรียกว่าไงอ่ะสองแถวปะเออเรียกไม่ถูกนะฮะโดดไปดิ โดดไปดิโดดแล้วครับ ท่านผู้ชม โดดแล้วครับ ยังไงต่อครับ อันนี้ไม่เอาน้อยไป เออไปต่อ อ่างเปามาแหมเฮ้ยตกประทัดอีกแล้วเออยังดีที่มันให้คูณ10นะครับ900นะ ยังดีที่ให้นะ ให้น้อยให้มากก็คือมันยังให้อ่ะ ดีกว่ามันไม่ให้นะเพื่อนๆโอเคปะเอ้ยก้าหมุนสุดท้ายครับ โดดอีกโดดโอ้โหโดดย้ำครับทุกคน โดดย้ำย้ำเข้าไปย้ำอ่างเปาเข้าไป ย้ำเข้าไปไหลใหม่อ่างเปามาทองมา เปามาว่ะเพื่อนๆอ่างเปาโอ้โหยังไม่ได้นะครับ อ้าวไม่ใช่อ่างเปาครับ ขอชุดนี้ เต็มแถว ไม่ให้เย็ดแค่กี่รอบแล้วเนี่ยก้อนทอง ก้อนทองกลัวไม่เต็มมาถ้ามันมา นั่นไงครับไม่เต็มจริง ๆ นะ เพื่อนๆโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคูณสิบเย็ดแค่สามพันครับ หเลยอ่างเปามาให้เต็มแถวเลยเย็นแค่มาไงวะนั่นอุ้ยเอาเรื่องจัดอ้ยหนึ่งหมื่นแล้วครับทุกคนงบสองสี่เก้าเก้านะครับวันนี้ ขึ้นมาหนึ่งหมื่นแล้วนะครับ อย่าลืมสูตรของเราเทคนิคของเรานะครับห้าห้าสามสิบนะฮะเพื่อนๆสามารถลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผม ลองเอาไปเล่นได้นะ ใครอยากมาที่เดียวกับผม ใครอยากเล่นเกมเดียวกับผม ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินนะรับโปรรับได้ด้วยนะครับผมอย่าลืมทักหาแอดมินกันนะเพื่อนๆมา ไปต่อครับ เบ็ดสามสิบไม่เอาดูดีวะอ่ะสามสิบสามสิบรอบอ่ะเหมือนเดิมนี่แหละสามสิบนี่แหละตอนแรกว่าจะไปเบ็ดห้าสิบสามสิบรอบเลยนะเอาสามสิบพอนะฮะกลัวมันดูดนะเพื่อนๆมาอีกแล้ว ไม่โดด โหวันนี้แม่งแม่งโดดดีจัดนะ วัววันนี้นะครับ ปกติแม่งไม่ค่อยโดดเลยนะไอ้วัวตัวนี้เนี่ยทั้งวัวทั้งเสือทั้งหนูเลยนะครับ ไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่นะ วันนี้เห็นเพื่อนๆแนะนำเข้ามานะครับ ให้มาลองเล่นให้ดูหน่อยเกมวัวนะครับ แล้วก็ทิ้งเทคนิคให้ผมด้วย10 10 30ผมก็เลยมาดัดนิดหน่อยเป็น5 5 30เออก็ดีเหมือนกันนะถือว่าใช้ได้นะครับกำไรก็ประมาณ7-8พันแล้วอ้าวสวยงามครับ 900 นะผมมาขออีกนิดนึง ขออีกนิดนึงได้ไหมเอออ่ะจบออโต้นี้นะครับพอแล้วนะครับ ไม่ไปต่อแล้วนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับ 5530นะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผม ใครอยากได้โปรโมชั่นลับนะครับ ติดต่อแอดมินได้เลยที่ลิงก์ปักหมุดโค้ดแรกเท่านั้นนะครับ ถ้าหาแอดมินรับโปรลับได้เลยนะทุกคน สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนใครมีเทคนิคดีๆแนะนำอยากให้เล่นเกมไหน คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม ไปแล้วจ้า